เกินไว้ก่อนเลยว่าผมยังไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะมันมาไปเรียนรู้พร้อมกันกับเพื่อนเลยนะครับ ผมแต่ผมคิดว่าเกมทางไกลพีจีก็เข้าใจง่ายทุกเกมเหมือนเดิมแหละจริงก่อนหนึ่งก่อนจะแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมเหมือนเดิมนะครับ จัดมาโอ้โหสเก็ตเตอร์มีตัวคูณด้วยหรอสเก็ตเตอร์เกมนี้มีตัวคูณด้วยนะเพื่อนนะมามามาขอแบบจำจำแหลมแหลมว้าวเช่นเคย ขอว่าจำๆลำหลว้าวไม่เอาวุดนะ ไม่เอาวุดนะ โอ้โหสิบช่องแรกไม่เข้า ไม่งั้นก็เต็มคราฟอยู่แหละ เออ มาดีว่ามาดีว่าเอ เอช่องสองมาเอช่องสองโอ้โห เอช่องสองไม่เข้าอีกไหลๆหน่อยเพื่อน เอาหน่อย เออหูเต็มกราไปดอกนี้ เต็มกราไปดอกนี้แล้วไหลหรือเปล่าไหลหรือเปล่า ก็ไม่ไหลว่ะ ไปยังไงต่อ ไปยังไงต่อ เออ เอ มาว่ะเอ มาว่ะแล้วไปไหม ไปไหม ไหลไหมไหลไหม มันไหลยากจังวะเพื่อนเกมนี้มันไหลยากจังวะ โหล เออมาดิ มาดิไหลๆหน่อยเพื่อนไหลๆหน่อยนะไหลๆหน่อยนะเออมันต้องอย่างนั้นสมุดมาต่อเราไปไงต่อครับผม ไปยังไงต่อจังหวะนี้ไหลได้หรือเปล่า ยังได้อยู่วะยังได้อยู่วะยังได้อยู่แล้วคูณ6ไปแล้วจังหวะนี้คูณ6ไปแล้วไปต่อได้ไหม ยังไปต่อได้อีกไหมโอ้โห สเก็ตเตอร์มาแล้วสามตัวขออีกหนึ่งตัวเพื่อเข้าฟรีเกมขอหนึ่งตัวเพื่อเข้าฟรีเกม โอ้โหแต่ไม่มาเพื่อน โอ้โหสามมาสามตัวแล้วไม่ไม่มาสักตัววะ าทุนก่อนนะหาทุนซื้อฟีเจอร์ก่อนจังหวะนี้ เออ เอ มา เอ มา แล้วไปไงต่อไหลหรือเปล่า ไหลไหลไปดิครับไหลไหลไปดิครับเอาเรื่องมาแล้ว มาแล้วส่งเริ่มมาส่งเริ่มมาแล้วเพื่อน จัดไปจัดไปโอ้โหครึ่งคราไปดอกนี้ครึ่งคราไปแล้วไหลไหมไหลไหลไปดิครับ รออะไรอ่ะก็ไหลไปดิครับรออะไรอ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องคึบเออจัดมา ขอแจมแจมขอแจมแจม อุ้ยเอาวะเอาวะเช็ดโคเอาเรื่องวะเช็ดโคสเก็ตเตอร์มา 3 ตัวอีกแล้ว เพื่อน จังหวะนีสเก็ตเตอร์มา 3 ตัวอีกแล้วนะครับ ผมขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นโอ้ยเห็นวายไปสเก็ตเตอร์นึกว่าสเก็ตเตอร์มายังได้ลุ้นกันต่อนะเพื่อนนะยังได้ลุ้นกันต่อจัดมาหมับหมับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วเยอะซัดด้วยแล้วได้เยอะซัดด้วยจัดไปดิก็จัดไปดิครับคูณสิบไปเลยนะเมื่อนะจังหวะนีสเก็ตเตอร์มา5ตัวเลยทีเดียว รางวัลก้อนใหญ่ก็โตมาซะด้วย 217 บาทซูเปอร์เมกะไปมาดีว่าส่งมาดีจัดจัดบอกได้เลยว่าส่งมาดีจัดจัดนะเพื่อนฟรีเกม 10 หมุนคูณ10ไป มามามามาขอแจมแจมขอแจมแจมแหลมแหลมว้าวไปเลยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยคูณ10เลยนะเว้ยไหนนคูณ10ก็สามมาแล้วก็เอาหน่อยเออเอเต็มกราไปดีมาดีมาดีไหลไหมไหลต่อไหมโอ้โหสรงกำลังมาเลยมันไม่ไหลวะ ตัวพงตัวแพงก็ไม่ตรงไม่แตกให้กูเลยชิดโคกมามามามามาขอแจมแจมขอแจมแจมเคเต็มกราปลายแล้วไหลต่อไม้ไหลต่อมาจังหวะนี้ว่าจังไดจังหวะนี้ว่าจังไหโอ้หมันไม่ไหลยันเพื่อนดางมันก็อย่างก็โตยังมาอยู่นะก็อย่างก็โตไปแปดสิบบาทช่วนทรงมาใช้ได้อยู่ครับผม หาสปินสุดท้ายว่าจังไหน เออ แล้วตัวคูณมาเพิ่มเป็นสิบสองไปดิเออมาดีมาดีมาดี ตัวคูณโคตรจัดแล้วคิวช่องแรกมั่งไงคิวโอ้โหคิวช่องแรกไม่มาไม่งั้นไหลต่อเอก็ได้น่ะแม่งเอ้ยไหลๆหน่อยดิเพื่อนไหลๆหน่อยดีเหลือสองสปินเองเนี่ยเออมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อย จัดมา โอ้โหแม่งไหลยากจริงเกมนี้ไอเกมนี้แม่งไหลยากจริงเพื่อนเออเจมาแล้วไปไงต่อผมจังหวะนี้ไปยังไงต่อ ก็มาดิครับ ก็มาดิครับ ส่งมาแล้วส่งเริ่มมาแล้ว ก็ไม่ได้แม่งแตกแต่ตัวเล็กๆด้วยนะประเด็นอะประเด็นคือมันแตกตัวเล็กๆด้วยนะเรียบร้อยเพื่อนหมดไปแล้วฟรีสปินรอบนี้ได้มาเท่าไหร่เองวะได้มา 285 บาทเองยังไม่เท่าไหร่นะเพื่อนมาขอยัขยับเบ็ดกัน สักหน่อยละกันนะครับเพื่อนขอยัดไป เบ็ด8กันเลยจัดฟีเจอร์กันเลยไหมล่ะลุยดีครับรออะไร มามาจัดมาขอแจมแจมแหลมแหลมมาว้าวไปเลยนะครับคูณ8คูณ8 8 สปินจัดไปเพื่อน ก็ถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้นะเพื่อนนะ สามารถตามผมมาในเมนที่ปังหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผมมีโปรลับให้ตลอดนะ เพื่อนย้ำว่าเมนที่ปังหมุดเท่านั้น ไม่มีเมนอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับ ผมระวังจะโดนโกงกันด้วยนะเฮ้ยแล้วกูมัวแต่พูด แล้วกูมัวแต่พูดเหลือสี่สปินแล้วฮัลโหลเฮ้ยอย่างนี้ไม่สวยอย่างนี้ไม่สวยเอาหน่อยเอาหน่อย แตกหน่อยฮัลโหลโอ้โห เห็นลางแล้วผมเห็นลางมาแต่ไกลเลยเมื่อผมเห็นลางมาแต่ไกลเลยจังหวะนี้ เอาดีเออเอาหน่อยดีวะ ไปต่อเพื่อนไหลไปไหลไปจุกนะ จุกนะบอกเลยว่าจุกบอกเลยว่าจุก โอ้โหยังยังได้อยู่ยังได้อยู่เรียบร้อยเหมือนเรียบร้อยเลย เรียบร้อยกระบองโจ๊ะเลย ได้มาร้อยสิบห้าบาทอีเช็ดคกอะไรกันครับเนี่ยพอเลย หมุนมือดีกว่านะเพื่อนนะ พอเลยพอเลยไม่ไหวจริงจริงกระบงเลยเมื่อกี้ เจอดอกเมื่อกี้ไปรู้เรื่องเลยโอ้โหเกลือจัดจัดฟีเจอร์เกมนี้ มามาขอดีๆหน่อยเว้ยขอดีๆหน่อยมันมันเงียบมันเหงาจังวะเนี่ยไม่ไม่มันเลยไม่ไม่คอมบงคอมโบเลยเพื่อนเออหน่อยดีวะต้องให้บ่นต้องให้บ่นไปไหลไปดีไหลไปดีก็ไหลไปดีจังวะนี้ก็ไหลไปดี แม่งไม่ไหลอีกโอ้โหเริ่มจะลงเริ่มจะร้อนแล้วเมื่อเริ่มจะหัวร้องหัวร้อนอาการเริ่มจะออกไปไงต่อไปไงต่อไหลหรือเปล่าไหลหรือเปล่าโอ้โหแม่งไม่ลงไม่ไหลเลยเช็ดโคแม่งเอ้ยเริ่มจะเครียดแล้วนะ ล่นจะคงเล่นจะเออมาดิวะไหลไปดิก็ไหลไปดิคูณสี่ไปดิแล้วไปไงต่อแล้วไปไงต่อไหลหรือเปล่า ไหลหรือเปล่ามึงก็ไหลไปดิเราเออมันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้นแล้วไปต่อแล้ววายมางี้วายมางี้ก็สวยดิวายมางี้ก็สวยดิไปไงต่อครับผมไปต่อไหมกำลังมาดีเลยเมื่อกี้กำลังมาดีเลยมา ขอย้ายลงไปเบสสี่แล้วก็ซื้อฟีเจอร์กันไปเลยดีกว่านะเพื่อนมาแก้มือฟีเจอร์กันอ่ะฮะแล้วจังหวะนี้สเก็ตเตอร์โอ้โหสเก็ตเตอร์เต็มกราฟบอกได้คำเดียวสเก็ตเตอร์เต็มกราฟ14 ไปดิคูณ 14 ไปดิครับ จัดไป จัดไปเพื่อนจัดไป 14สปินคูณ 14 นะเพื่อนนะรอบนี้นะจะแจ่มนะจะแหลมนะจะว้าวอยู่เอาเรื่องอะผมว่า มาดีก็มามาดีครับก็มาดีครับแล้วเอว่าไงเอหูเอชงให้ไม่เข้าไม่งั้นนี่ไหลนะไม่งั้นนี่ไหลนะรอบนี้แหละต้องได้กำไรคืนละต้องได้กำไรคืนส้มไปดี แล้วไปไงต่อไหลหรือเปล่า จังหวะนี้ไหลไปดีครับแล้วเจว่าไงเจผมเห็นเจเต็มกราฟเลยจังหวะนี้แต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่า ไม่น่ามาดูทรงแล้วขาดไปหนึ่งช่องอีกแล้วแต่รางวัลก้อนใหญ่ก็โตมาแล้วก้อนใหญ่ก็โตไปหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทมาแล้วเว้ย มามาทรงเริ่ม มาทรงเริ่ม จะมาแล้วครับ ผมจัดไป เพื่อน ขอ แจมแจมนะ ขอ แจมแจมนะ อย่างนี้ไม่ ค่อย แจมแต่ คูณ16ไป แล้ว คูณ16ไป แล้วว่าไง เออคูณ16แล้ว ก็แตะให้ กู หน่อยเถอะเอ มา เอ โอ้โหไม่ เข้า ไอตัวแดงก็ไม่เข้า เสียดายเหมือนกัน มาดิเอมารอบนี้เลยเอมารอบนี้แทนกันแล้วไหลต่อหรือเปล่าแล้วจังหวะนี้ไหลหรือเปล่า จัดไปดิครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ทรงยังมาอยู่รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตไปก้อนนึงจังหวะนี้ร้อยห้าบาทไปนะเพื่อนนะไปไงต่อไปไงต่อไหลไปต่อดิมามามามามามาหน่อยมาหน่อยโอ้โหไม่มาเลยไม่มาเลยฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ไม่สวยอย่างนี้ไม่สวย อย่างนี้ไม่ค่อยจะส่งไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่แต่คูณ18 ไปแล้วนะ คูณ18ไปแล้วว่ายังไงเฮ้ยแตกหน่อย คูณเยอะแต่ไม่แตกก็เท่านั้นนะเพื่อนผมบอกเลยคูณเยอะแต่ไม่แตกแม่งก็เท่านั้นว่ะเฮ้ยเออคิวก็ได้มาจังหวะนี้อะไรก็ได้หมดอะอะไรก็ได้หมดขอให้มันไหลๆหน่อยได้ไหมล่ะคูณ18กูไม่ได้ช่วยอะไรเลยชิโก้ได้มา330กว่าบาทเองเพื่อน เกมนี้แม่งแตกยากจัดขออย่าไปเบ็ด12เลยแล้วกันนะเพื่อนนะมามาสนิทสนหน่อยขำๆ เต็มกราฟไปดิสนิทสนอยพอขำๆแม่งเต็มกราฟไปเช็ดโคกอะไรกันครับนี่มาดิมาดิมันเออมาดิมาดิมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมันมาแล้วมันมาแล้วทรงมันมาแล้วไงและทรงมันเพิ่งจะมาตอนนี้เช็ดโคกรางวัลก้อนใหญ่ก็ตกไป 295 บาทมามาผมเริ่มไม่ไหวแล้วเพื่อนขอญาตจัดเบ็ดหนักๆไปเลยละกันเบ็ด60 ไปเลยดีกว่าเบ็ด60 ไปเลยดีกว่าออโต้ไป 10 สปินเนี่ยมา คือถ้ามันไม่แตกเลยกูก็หมดตูดแค่นั้นแหละ โอ้โห โอ้โห โอ้โห แล้วกูพูดไว้สดิบดีพูดไว้สดิบดี แล้วมันจะไม่แตกจริงเหรอ เออ มาดิวะ มาดิวะสิบว่าไง เลขสิบเลขสิบเนี่ย เลขสิบเต็มกราไปดีดอกนี้รู้เรื่องดอกนี้รู้เรื่องแล้วไหลไหลไปดีครับไหลไหลไปดีคูณสองมาเขาให้ไป ไปไงต่อ ไปไงต่อ ยังได้อยู่อ่ะ ยังได้อยู่อ่ะมาว่ะมาว่ะมันต้องยังไง มันต้องงันแล้วเบทหกสิบอ่ะแล้วเบทหกสิบบอกเลยว่าจังหน้า ผมบอกเลยว่าจังหน้าป่าเพื่อนบอกเลย ดอกนี้รู้เรื่องครับผมของจริงเลยเนี่ยของจริงเลย2,574บาทไม่กะไป มาเว้ย ม่งเพิ่งจะมาตอนท้ายๆเช็ดโคกเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องฮึบเออ ยังได้อยู่ยังได้อยู่ว่ะ จัดไปอีกไหมจัดไปอีกไหมพอแล้วแล้วกันนะเมื่อนะ วันนี้ขอพักเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมแม่ง